นะครับ ให้เราไปที่ any component มองหา any video player จะอยู่ด้านล่างนะครับ คลิกแล้วก็จะปรากฏ set video player ขึ้นมา ตรงนี้เนี่ย อาจจะดูสับสนนิดนึงนะครับ ว่าทำไมถ้าเกิดค่าค่าเป็นซูมเป็น True หรือเป็นจริงแล้วทำไมถึงยังวิดีโอยังเล็กอยู่ล่ะ เพราะมันจะเป็นการกลับค่ากันนะครับ เพราะตอนแรกเนี่ยเราตั้งค่าไว้เป็น false นะครับมันจะกลับค่ากัน เดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บจะอธิบายโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้ไปที่ set video player width เราก็ต้องตั้งค่าว่า video player width เนี่ยเป็นของ component อะไร ให้เราเอาเมาส์มาวางนะครับบน video player get video player แล้วก็เปลี่ยนนะครับเพิ่มแมทตัวนี้เป็นค่าลบ 2 ต่อมาก็เซตวิดีโอเพลเยอร์ใหม่ แต่เปลี่ยนค่าเป็นไฮอาจจะใช้การดูพิเคตก็ได้นะครับ เราสามารถคลิกได้จากตัวนี้คือค่าความสูงนั่นเอง ก็ให้เปลี่ยนเป็น 36 ครับ ก็เป็นค่าเล็กๆนะเท่าเดิม 36 พิกเซล ต่อมาไปที่ปุ่ม any button ครับ set button text นะครับจาก component get button เป็น grow ต่อมาครับถ้าเป็น else ล่ะนะครับ ให้เราทำอย่างไรต่อ เหมือนเดิมครับ ให้เราไปที่ set video player width เราสามารถ duplicate ได้นะครับ ตัวนี้เหมือนเดิมครับ ลบ 2 ตัวต่อมาเราต้องการให้วิดีโอมีขนาดใหญ่ขึ้น เราต้องเปลี่ยนนะครับ ค่าตัวนี้ให้กลายเป็น 144 ก็คือให้ใหญ่เป็น ความสูงเนี่ยเป็น 144 พิกเซลนั่นเอง แล้วก็ตัวสุดท้าย text ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับ เพราะว่าปุ่มเนี่ยจะเปลี่ยน จากการคลิกแล้วขยายให้ไกลเป็นว่าถ้าเราคลิกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะให้หดลง จากนั้นนะครับเราก็จะสร้างคลิกบล็อกขึ้นมา โดยเริ่มจากลิ้นชักของบัตทอนนะครับบัตทอนรีไซต์บัตทอนเมื่อรีไซต์บัตทอนหนึ่งเกิดการคลิกจะเกิดอะไรขึ้น แน่นอนครับให้เราไปลากตัว procedure นะครับ call resize video player เข้ามาวางวิดีโอเพลเยอร์ก็จะ เพลเยอร์ที่วิดีโอเพลเยอร์1ครับ คลิกที่วิดีโอเพลเยอร์ล่างสุดวิดีโอเพลเยอร์หนึ่งซูมซูมไปที่ไหนล่ะ ก็จะไปเก็ตค่าที่ global video ่งซูมครับ เอามาวางไว้ครับเก็ต global video ่งซูมบัตทอนก็เช่นเดียวกันครับบัตทอนก็ไปที่ resize อนหนึ่งคลิกล่างสุดก็จะไปรับค่า resize บัตทอนนะครับ แล้วก็ให้เราเซตค่า global video 1 zoom ตามด้วย logic not นะครับ แล้วก็ get global video 1 zoom ทำเช่นเดียวกันครับกับปุ่มที่ 2 video player 2 ปุ่ม Resize Button นะครับ When Resize Button 2 คลิก เช่นเดียวกันครับให้ไปที่ Call Procedure เหมือนเดิมครับเพียงแต่เปลี่ยนจาก Video Player 1 ก็เป็น Video Player 2 Zoom ก็เปลี่ยนเป็น Set นะครับเอามาผิด Set ก่อนนะครับ Get Video Player 2 Zoom Button ก็ไปที่ Resize Button 2 ข้างล่างครับ Set Global Video 2 Zoom ไปที่ Logic Not แล้วก็ Get Global Video 2 Zoom แบบนี้ครับ ทดลองโดยการต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ดูนะครับ จะพบว่าถ้าเราคลิกปุ่ม Grow ภาพวิดีโอเนี่ยจะขยายขึ้นมา แล้วก็หากกดปุ่มชิงภาพวิดีโอเนี่ยก็จะหดลงไป เราสามารถเล่นวิดีโอได้โดยการกดที่ตัววิดีโอครับ จะมีปุ่มสำหรับควบคุมการเล่นปรากฏอยู่คำสั่งในบล็อกนี้นะครับสามารถอธิบายได้ดังนี้ครับ เมื่อทำการคลิกปุ่มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิดีโอ โดยจะมีการตั้งค่าความกว้างและก็ความสูงใหม่ ตัวเลขลบ 2 ที่ใส่ลงไปในความกว้าง หมายถึงให้วิดีโอนั้นตั้งค่าความกว้างให้เป็นอัตโนมัติแต่ถ้าหากตั้งเป็นลบ1จะเท่ากับการตั้งค่าเป็น field parent นั่นเอง ต่อมานะครับให้เราสร้างบล็อกสำหรับปุ่ม full screen นะครับดังภาพ ไปที่ full screen button ครับ เป็น Full Screen Button 1 คลิก อันนี้ง่ายเลยครับให้ไปที่ว Video Player 1 Set ีโอเพ Player 1 Full Screen to True ครับ ก็คือเมื่อเรากดปุ่ม Full Screen Button 1 ปั๊บเนี่ยให้ตั้งค่าไปที่ Full Screen แน่นอนครับ เมื่อมันมีลักษณะคล้ายกันเราก็สามารถดูพิเคตได้ก็เป็น Full Screen Button 2 นั่นเองนะครับก็เปลี่ยนจากวิดีโอ 1 เป็นวิดีโอ 2 เท่านี้นะครับ เราก็ได้ทำโครงการนี้เสร็จแล้ว เราสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภทจากเวิร์กช็อปนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคลังเก็บวิดีโอ หรือสื่อการสอนแบบมีการโต้ตอบต่างๆได้ตามจินตนาการ ให้ลองทดสอบกับอุปกรณ์ดูนะครับ จะเห็นว่าเมื่อเราคลิกปุ่ม full screen เนี่ยภาพวิดีโอของเราจะเต็มจอ เมื่อเราต้องการจะให้กลับไปที่เดิมให้เรากดที่ปุ่ม back นะครับหรือปุ่มกลับของเครื่องบนอุปกรณ์ Android ของเราก็จะกลับไปที่หน้าจอเดิม